ท่านจะเห็นได้ว่าในส่วนของกสทชเนี่ยนะคะทำทั้งในส่วนทั้ง commercial use แล้วก็ government use นะคะเพียงแต่ว่าในปี2560 เป็นต้นไป ซึ่งเราก็เดินทางมาจะ2ปีแล้วนะคะท่านจะเห็นว่ายังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากนะเพราะว่าก็เพิ่งจะผ่านการจัดตั้งรัฐบาลไป ซึ่งทั้งหมดต้องใช้เวลาแต่ว่าการประชุมในระดับโลกเขาไม่รอเรานะคะปลายปีนี้เขาก็มีประชุม เพราะฉะนั้น ถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วผู้แทนของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่กำหนดไว้เนี่ยก็กำหนดว่าจะต้องเป็นกระทรวงดิจิทัล โดยที่กสทช จะต้องเป็นผู้ป้อนข้อมูลให้ข้อมูล เราคงต้องติดตามต่อไปว่า การทำหน้าที่บทบาทในฐานะผู้แทนของประเทศ ในการปกป้องในการปกป้องทรัพยากรขึ้นความถี่ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร หรือแม้กระทั่งการ รู้เท่าทันในการพัฒนาการของที่โทรคมนาคม แล้วนำมาปรับใช้แล้วตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริโภคในประเทศไทยเราได้อย่างไรบ้าง อันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้เวลามากไม่ได้นะคะเพราะว่าในโลกของที่โทรคมนาคม เพียงปี 2 ปีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดนะคะเพราะนั้นถ้าเราเทียบกับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็อยากจะย้ำอีกสักครั้งว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย เวลาไปประชุมในระดับโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างของ ITU ในเวทีประชุม WRC WT เอ่อ TD อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะการไปประชุมของผู้แทนของเขาเนี่ยเขามีการหารือกันมาก่อนมาก แล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการเอกชนเพราะอะไรคะเพราะว่าผู้ประกอบการเอกชนในอเมริกานั้น เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีส่งออก แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของเขาจึงผ่านการกันกรองมา มากแล้วก็ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนเขาเพราะนั้นตรงนี้แหละค่ะ นี่คือสิ่งที่เราจะต้องปรับและพัฒนาเพื่อรองรับกับการพัฒนาดิจิทัลในยุค 5G นะคะอันนี้ทั้งหมดนี้นะคะจันก็อยากจะทวนนิดนึงท่านอย่าลืมว่า ในเวทีการประชุมของ ITU มีความสำคัญในส่วนของระดับที่เรียกว่า allocation ก็จริงนะคะ แต่ทั้งหมดนี้เราจะ assign assignment คือการที่เราจะทำนโยบายมีแผนเรามาสู่การทำตารางการอนุญาตต้องสอดรับกับ ITU ย้ำอีกครั้งนะคะ และในส่วนของก๊สแม้ว่าพัฒนาการในเรื่องของกฎเกณฑ์จะไปไม่มากละนะคะทั้งหมดนี้ต่างก็มีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายไทย ในส่วนของการเปิดการค้าเสรีบริการ ในระดับโลกที่เรียกว่าก๊สอาจจะไม่ไม่เห็นผลอะไรกับเรามากนักแล้ว แต่ตั้งข้อสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งนะคะ คือเรื่องของ broadcasting คือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในเวทีการประชุมของแกสก็เริ่มมีการลุกคืบในเรื่องพวกนี้ พอสมควร สัมพันธ์กันโดยตรงกับเรื่องของการเขาเรียกว่า landing rights นะคะ คือสิทธิในการรับส่งสัญญาณดาวเทียม ในกลุ่มที่เรียกว่า LEO หรือ low earth orbit นะคะที่อาจารย์เคยเล่าให้พวกเราฟังมาแล้วว่าเเป็นดาวเทียม ในชั้นวงโคจรแบบไม่ประจำที่แล้วใกล้โลกที่สุด ซึ่งเเป้าหมายของผู้ผลิตแล้วผู้ประกอบกิจการนี้นะคะ ต้องการส่งสัญญาณลงมาในภาคพื้นดินในประเทศทั้งหลายรวมถึงประเทศไทย ถ้าเราเปิดให้มีสิทธิตรงนี้เกิดขึ้น ที่เรียกว่า landing right คือสิทธิในการส่งสัญญาณ รับส่งสัญญาณเกิดขึ้น กติกาที่เราจะเกิดขึ้นใหม่ๆ เหล่านี้ หน้าตาจะต้องเป็นอย่างไร อย่างน้อยต้องไม่ขัดกับกติกาของ GATS นะคะ อาจารย์ฝากนิดหนึ่งอาจารย์ลืมไปนะคะ ตั้งข้อสังเกตว่าเรายังสงวนเรื่อง บริการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เอาไว้ว่าจะต้องเป็นกิจการของคนไทยเท่านั้น ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะถูกกดดันต่อไปในอนาคต เราก็ต้องเตรียมตัวว่า ถ้าเราจะต้องเปิดให้กับผู้ประกอบการเอกชนต่างชาติเข้ามา เพราะอย่าลืมนะคะอาจารย์เคยบอกไว้ว่า การใช้วงโคจรดาวเทียม ระดับต่ำที่สุดเนี่ย LEO low Earth orbit เนี่ย มันเป็นรูปแบบกิจการขนาดใหญ่ แล้วผู้ประกอบการเอกชนคนไทย จะส่งใหม่เนี่ยคงจะสู้ไม่ไหว เพราะนั้นกลายเป็นว่าผู้ประกอบการเอกชนต่างชาติที่เป็นเจ้าของกิจการในปัจจุบัน จะเข้ามาสู่เป็นผู้เล่นประกอบการ ในบอร์ดแคสติ้งในประเทศไทยผ่าน Landing Rights ได้หรือไม่อย่างไรนะคะ อันนี้เราจะต้องมีคำตอบให้เขาเหมือนกัน เราจะกีดกันแค่บางประเทศไม่ได้ ถ้าเปิดเราต้องเปิดให้กับทุกราย หรือจะมีการต่อรองเจรจาอย่างไรบ้าง ทั้งหมดนี้เนี่ยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วก็กสทช จะต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้เขากำลังทำการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมในเรื่องพวกนี้อยู่นะคะทั้งหมดนี้นะคะ เมื่อเรามาลองเปรียบเทียบในภาพโดยรวมของอเมริกา ลองดูภาพตรงนี้นิดนึงเพิ่มเติมนะคะ ในข้อพิจารณาประเด็นเรื่องของการจัดสรรหรือการจัดแบ่งนะคะ อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรได้ เพราะนั่นเป็นระดับโลก แต่พอมาในเรื่องของการ assignment กฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ในอเมริกา n t a เป็นผู้กำหนดนโยบาย ของเราตอนนี้ก็ระดับกระทรวงเป็นผู้กำหนดนโยบาย รัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดนโยบาย เริ่มมีความใกล้เคียงนะคะแต่ว่าจำกัดเฉพาะเรื่องสิทธิในการเข้าใช้วงโคจร เฉพาะเรื่องแผนแม่บทนะคะตรงนี้ยังมีความต่างอยู่นะคะกสทช องค์กรกับดูแลของเรายังมีอำนาจในระดับหนึ่ง ซึ่งก็จะไปปรากฏอยู่ในรูปของแผน สามารถที่จะกำหนดนโยบายรายละเอียดได้อยู่ในแผน ซึ่งในอเมริกาก็เป็น NTIA ยังเป็นหน่วยงานของรัฐในการจัดทำแผนบริหารความถี่รัฐจะเป็นผู้กำหนดทิศทาง แต่ของเรากสทช เป็นผู้กำหนดทิศทาง รวมถึงตารางกำหนดคลื่นความถี่นะคะ ถามว่า FCC องค์กรอิสระของเขาจะทำตอนไหนตอนที่เป็นเรื่องของการออกใบอนุญาต ออกกติกาเพื่อเรื่องกำกับ ในเชิง การแข่งขันในเชิงพาณิชย์ ของเรา กสทช มีบทบาทนับตั้งแต่ทำแผนตารางกำหนดออกใบอนุญาต และใบอนุญาตนั้นทุกกรณีนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยเป็นประเด็นที่เราควรจะเริ่มผ่อนคลายบทบาทของกสทช ลงบ้างหรือไม่เพื่อเกิดความคล่องตัว แล้วหันมามองเรื่อง government use ที่เราละไม่ได้นะคะในโดยเฉพาะทางด้าน broadcasting แล้วก็กิจการทางด้านความมั่นคง ในการมีช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดยที่ไม่ต้องให้เกิดความงงนะคะ หรือว่าอยู่ภายใต้อะไรมี question mark เราทำให้ชัดเจนมีแนวทางของอเมริกาอยู่แล้วได้หรือไม่ อันนี้ก็เป็นเป็นเพียงตั้งข้อสังเกตนะคะ เรามาดูในประเด็นต่อไปนะคะอันนี้เป็นในรายละเอียดจันขออนุญาตกระโดดข้ามทั้งหมดนี้ ก็การทำงานของ n t a กับ FCC ในอเมริกาเนี่ยเมื่อเป็น2หน่วยงานเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของความเป็นเอกภาพเขาก็จะมี องค์กรหนึ่งที่มาทำงานร่วมกันนะคะเขาเรียกว่า IRAC ก็คือคณะกรรมการร่วมอะค่ะเขาเรียกว่า Joint Committee มานั่งทำงานร่วมกันประสานกันนะคะเพราะนั้นถ้าหากในอนาคตเราจะมีลักษณะทำงานแบบแยกเชิงพาณิชย์กับที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะทำงานในเชิงของกำกับดูแลอิสระในเชิงพาณิชย์ได้ดีขึ้น